Good morning everybody สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมวินเนอร์สล็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงลุงป้านะหรือปู่ย่าตา ยายเข้ามาดิเออวันนี้เฮียวินจะพาไปฟินกับเกม Bikini p a ล a สได้ครับผมเกมของค่าย PG นะเกมนี้เรามากันที่ทุน 500 นะ เล่นกันเป็นเวลา 12 นาฬิกา 54 นาที น้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำ ไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับ เออ วันนี้มากัน 500 ผมขอญาตเริ่มเบ็ดไปที่ 30 เลยก็แล้วกัน สำหรับเกมนี้สแกตเตอร์นะ 3 4 5 ตัวก็วายเป็นน้องสาวสุดสวยครับผม น้องสาวสุดสวยดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงเข้าไปดิ เออ เอาดิวะ ไป เริ่มกันเลยดีกว่าที่ 30 นะ ไป สำหรับเกมนี้นะ รายจ่าย 3 แถวแรกนะคุณผู้ชม 3 แถวแรกติดติดกันเป็นลายเส้น ตัวคูณมี คูณ 1 2 3 4 5 นะครับผม ตัวคูณนี่จะต้องเป็น y โชนะ ถึงจะได้ตัวคูณ นั่นแหละครับผมสวยแล้วยังไงก็ โอ้โหรับรางวัลไปก่อนเลยครับผมทีนี้ รับรางวัลไปก่อนเมกา1,062 บาทเย็ดเคขอบคุณมาก เอออันแน่เด้งดุงดิงดุงดิงเออ เอาดิวะมาสวยแบบนี้ก็แจ๋วดีครับผมคุณผู้ชมเออไปไปต่อไปต่อ เอ้ยเห็นขาอ่อน เห็นขาอ่อนแล้วอ่อนใจเอออะไรว่าอ่อนใจคือใจอ่อนหรืออะไรกันแน่ ยังไงต่อสแกตเตอร์เข้าเลยไหมอะเออ มาดิมาดิมาดิเข้าสแกตเตอร์มาดิอีกตัวเดียวเท่านั้น อีกตัวได้แล้วครับผมขอบคุณมากเออทำได้อย่างนี้ดิวะเอาละว่าไปชมตูดสาวๆสวยๆกันดีกว่าครับผม ห้าสาว สุดสวยรวยเสน่ห์เย็ดเข้อะไรกันครับเนี่ย ไปสำหรับในฟรีนะตัวไวเด้งขึ้นมาครับผมสวยงาม นั่นแหละคูณ6 สวยเออเอาวะเอาวะปีนี้ 8 รอบหมุนนะคุณผู้ชม หมุนแรกก็รอบไปก่อนเลยครับรางวัลซูเปอร์ ระดับซูเปอร์เมกานะเออ 1,944 บาทนะ ขออย่างเดียวขอวายเข้ามาบ่อยๆในฟรีนี่เน้นวายเลยนะ เน้นวายเข้ามาเรื่อย ๆ เด้งขึ้นมาดึงคุณสวยแล้วไงต่อ อ้โหได้เบา ๆ นะ อยากเจอวายแถว 2 3 4 5 เอาสแกตเตอร์ฟีนในฟรีมาก่อนเลยดิฟ้าถ้างั้นก็ฟีนในฟรีเย็ดเคขอบคุณมาก เออเฮ้ยมาดีว่ะ คุณผู้ชมมาดี มาดีแบบนี้ รับไปก่อนอีก 8 รอบหมุนครับผมว้าวมา เริ่มกันที่ 10 รอบหมุนเหมือนเดิมนะ เด้งลงมาปุ๊บอ่าคนสวยเออคนสวยคนสวยมาบ่อยนะ ตัวน้ำเงินมาบ่อย เด้งขึ้นไปคนสวย มีไหม ไม่มี เด้งขึ้นไปสองตัว มีไหม ก็ไม่มีเย็ดเคเออ เด้งขึ้นไป เฮ้ย เจได้เจได้สิบเออแล้วไงต่อ เด้งลงมาได้สิบสวยสิบกับเจคูณสิบรับไปสามร้อยโอ้โห น้อยนิดนึงนะ น้อยไปนิดนึงนะ เออ เด้งเข้ามาสวยๆแล้วไงต่อ โอ้โห เต็มจอคูณ 30 ขอบคุณมากหูยัดเค่ให้มันได้อย่างงนให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนั้นหนึ่งหมื่นหูแตกหมื่นเข้าไปแล้วคุณผู้ชมแตกหมื่นเข้าไปแล้ว สวยงามมาก ดอกสุดท้ายเอาวะ เอาวะ มาถึงมาเริ่มก็เปิดดีเลยนะคุณผู้ชม ไปไปไปขยับเบ็ดไปที่สสามิบขอเป็นสามร้อยก็แล้วกันเนาะ จัดหนักๆไปเลย แม่สาวสวยมาดีขนาดนี้จัดหนักๆไปเลย นั่นแหละครับผม เด้งดุงเด้งดังเด้งดุงเด้งดังสวยไปต่อ เอาสเกตเตอร์ 300 เอาไงสเกตเตอร์มาดิมาดิสเกตเตอร์ได้เป็น300สเกตเตอร์นั่นแหละครับผม คุณผู้ชม สุดยอด เออแถมมาอีกหนึ่งตัวยัยเข้ ต้องอย่างนั้นดิวะ12 รอบหมุนไป เออสแกตเตอร์เอาฟรีในฟรีเข้ามาอีก เอา แกตเตอร์มาบ่อยขนาดนี้ เบ็ดสามร้อยนะ ขอย้ำว่าเบ็ดสามร้อยเออเด้งลงมาสวย แล้วก็หูคูณแปดอุ้ยสวยงาม รับไปสามหมื่นเคว้าวเอาละวะ จบรอบนี้ได้ล่ำลากันแล้ว และไล่ล่ำลากันแล้วคุณผู้ชม พูดติดพูดขัดมองนมมองมัวซั่วตะกู เออสาวน้อยเอวบางเน่งดึงดังดึงดังเข้าไป แล้วไงต่อได้สิบตะหูได้สิบได้ืต้องอย่างนั้น ไปต่อไปต่อ แล้วก็เด้งขึ้นมา ปึ๊บโอ้โหได้สแกตเตอร์สแกตเตอร์หาอะไรถุย เออเด้งขึ้นมา นั่นแหละครับผมได้เต็มเต็มเข้าไปแล้วคูณหกไปอีกรอบหนึ่งยัดเคโอ้โหรับรางวัลกันอย่าง เหนียวแน่น หนาแน่นที่สุดฟีนิฟีไหมฟีนิฟีมาอีกรอบนึงใช่ไหมได้เอนะ แล้วก็ดอกสุดท้ายยังไงโอ้โห จบจนได้ ดอกนี้จัดสวยจัดครับผม สวยจัดหกหมื่นเจ็ดอือ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 Good night